สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการจัดการกับย่อหน้าในเอกสารค่ะ การกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า ใน Microsoft Word 2013 การเว้นระยะห่างระหว่างย่อหน้า ช่วยให้การสร้างเอกสารโดยรวม ออกมาดูสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ ผู้ใช้สามารถกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะ เราทำการเลือกข้อความก่อนนะคะหลังจากนั้นเราใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะ ในกลุ่มของ Paragraph นะคะ คลิกกลุ่ม Paragraph Launcher เพื่อเปิดเ Paragraph Dialog Box ค่ะ เราใช้คำสั่งที่แท็บ Indent and Spacing ค่ะ ในส่วนของ Spacing นะคะทำการกำหนดค่าในช่อง Before แล้วก็ After ค่ะ โดยที่ before ก็คือระยะห่างก่อนย่อหน้าค่ะ และ after คือระยะห่างหลังย่อหน้าค่ะ เสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคค่ะ เราจะได้ผลลัพธ์ที่ได้กำหนดระยะห่างทั้ง before และ after เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด การพิมพ์นั้น โดยปกติหากข้อความที่พิมพ์ยาวเกินความกว้างของหน้ากระดาษ ที่กำหนดกั้นหน้ากั้นหลังเอาไว้ โปรแกรม Microsoft Word ก็จะทำการตัดคำและขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติค่ะ และมีการเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด ให้กับแต่ละบรรทัดโดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของตัวอักษรและขนาดด้วย แต่หากผู้ใช้ต้องการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดขึ้นมาเอง ก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะ เราทำการเลือกข้อความก่อนค่ะ หลังจากนั้นไปใช้คำสั่งที่แท็บ Home เหมือนเดิมค่ะ ในกลุ่มของคำสั่ง Paragraph นะคะ เลือก Line and Paragraph Spacing ค่ะ หลังจากนั้นเราทำการเลือกรูปแบบระยะห่างที่เราต้องการนะคะ เราก็จะได้ผลลัพธ์ในการเลือกรูปแบบที่เราต้องการเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ การใช้ Line Spacing Option ปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดค่ะ สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกก็คือเลือกข้อความก่อนนะคะ แล้วก็ไปใช้คำสั่งที่แท็บ Home เหมือนเดิมค่ะ ในกลุ่มของ Paragraph เลือก Line and Paragraph Spacing นะคะ แล้วก็เลือกคำสั่ง Line Spacing Option ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราทำการกำหนดค่า ที่ ส่วนของ line spacing นะคะ โดยจะมีการกำหนดค่าหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่น single 1.5 line double นะคะ at least actually multiple นะคะ แล้วก็กำหนดขนาดในช่อง add นะคะตามที่ต้องการนะคะหลังจากนั้นคลิกปุ่มโอเคค่ะ เราก็จะได้ผลลัพธ์จากการปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดที่เรากำหนดเองนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้ที่บทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดี